วันอาทิตย์นะครับวันนี้รายการตามติดเตอร์นะครับแล้วก็ไม่ได้คุยกันมาสักพักหนึ่งได้แหละก็หลังจากที่ทำโฮมทัวร์นะครับเป็นรีวิวรูป แล้วก็คลิปวิดีโอของบ้านเกี่ยวกับมุมในบ้านอะไรเงี้ยเวลาจัดนู่นนี่นั่นวันนี้นะครับผมก็จะพามาทำคอนเทนต์อะไรสักอย่างหนึ่งอยู่บ้านมีอะไรให้ทำบ้างอะไรเงี้ยโอเคครับวันนี้รายการตัดเต็มก็ ตามไว้นะครับอย่าลืม A few moments later ก็ลุกวันนี้นะครับ วันนี้เราจะไปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับทำสวนนะครับ อยู่ในบ้านนี่แหละไม่ได้ไปไหนจะไปทำอะไรเกี่ยวกับต้นไม้อีกโอเคครับรายการตามติดกันนะครับ ปกติโนด่างมันก็มีด่างนะคุณจอมด่างก็ไม่ได้เขียว ก็รอดูว่าโตมาจะเป็น จะแยกน้องออกเพราะอยู่ด้วยกันมันเบียดกันมากเลย ไปเป็นรูก็น้ำหนักกดดิ้นข้างๆกับมาครับก็ลองทดสอบดูนะครับว่า แยกกับมาแยกคือ ถ้าแยกน้องจะตรงไวกว่า ก็เสร็จเรียบร้อย แยกหนองออกมาให้ดุเดียวๆจะโตไวกว่าก็ลดน้ำครับเก็บไว้ในที่ร่มๆนี้นะให้มันขึ้นติดก่อนแล้วก็ไปวางไว้ใช่ครับ